ชื่อประกิตโชติรัตาพรครับ การกำหนดงบประมาณในส่วนที่จะพูดถึงวันนี้นะครับ ก็จริงๆแล้วการกำหนดงบประมาณเนี่ยมันมีมันมีงานหลายแบบ แต่ว่าส่วนที่ผมเข้าใจถนัดที่สุดคือเรื่องของงานโฆษณานะครับ เพราะว่าการกำหนดงบประมาณของภาพยนตร์ใหญ่ หนังสั้น หรือสารคดีก็คล้าย ๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ เราขอพูดในวันนี้ขอพูดเรื่องโฆษณาดีกว่านะครับก็คือการกำหนดงบประมาณก็คือการแบ่งงบประมาณที่ได้มาเพื่อลงตามตำแหน่งของงานที่ที่ต้องใช้เงินนะครับแปลว่างบประมาณที่ได้มาเนี่ยบางทีมันก็ได้มาจากเจ้าของสินค้าได้จากเอเจนซี่หรือว่ารับตรงจากเจ้าของค้า ซึ่งมันก็จะมีมีตัวแปรหลายอย่าง ที่ทำให้งบประมาณมันจะต้องคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนหรือมากน้อยตามตามความต้องการของงานคราวนี้ถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าลูกค้ามีเงินอยู่ล้านหนึ่ง เจ้าของสินค้ามีเงินอยู่ล้านหนึ่งถ้าไปจ้างเอเจนซี่ให้ทำโฆษณา เอเจนซี่ก็จะบอกคุณด้เท้าว่าหรือแปดแสน เพื่อเพื่อเฮาเพื่อเอเจนซี่จะได้มีมีเงินสองแสนหรือเมื่อพอเราเป็นเฮาเรามีเงินอยู่แปดแสนเราก็ต้องบอกทีมงานว่าเรามีเจ็ดแสน เพื่อเราจะได้เหลือประมาณหนึ่งแสน อันนี้คือเบสิกของการทำงบประมาณ คือการทำงานทุกอย่างต้องมีกำไร แต่กำไรแค่ไหนที่ทำให้งานไม่เสียหาย กำไรขนาดไหนที่ทำให้ผลงานออกมาแล้วคุณภาพยังคุมได้อยู่ อันนี้คือเรื่องของงบประมาณครับ อันนี้ ถ้ามองถึงการกำหนดงบประมาณ เนี่ย หลักๆแล้วก็คือเหมือนการทำหนังแหละการทำหนังก็มีงานของ P Production Production Post Production นะครับ P Production คืออะไรก็คือการเตรียมทั้งหมด เช่น casting หาตัวแสดงหาโลเคชันหาทีมงาน หาติดต่อสถานที่อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเตรียมทั้งหมด การทำบ่งทำบททำสคริปต์ทำซอรี่บอร์ดพวกนี้คือการเตรียมหมด แล้วการเตรียมพวกนี้มีค่าใช้จ่ายหมด มีค่าใช้จ่ายหมดเพราะอะไรเพราะมันบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพราะ ทีมงานทุกฝ่ายมีค่าตัวหมด คุณจะหาโลเคชั่นคุณก็ต้องมีคนหาโลเคชั่น1คน 2 คน คุณจะหาแค่ทำแคสติ้งก็ต้องมีคนทำแคสติ้งใช่ไหมครับ คุณหาเบคกอัพคนเบคกอัพก็แต่เบคกอัพก็ต้องมีค่า ทุกคนมีค่าตัวหมด ฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาตามมา พอมีค่าใช้จ่ายตามมาปุ๊บ ในฐานะที่ยกตัวอย่างกผมเป็นโปรดิวเซอร์ ผมก็ต้องเป็นเด็กเงินให้ให้เหมาะสมอ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งอัตราส่วนคร่าวๆนะ ผมว่า 100%เนี่ยไปโปรดักชันสัก 60โพสสัก 30 10สัก10สักการเตรียมงานนี่คือเหมือนงานการแบ่งเงินครับไม่ว่ายอดคุณเท่าไหร่คือ ยอดที่ว่าคือหักจากที่คุณคิดว่าเหลือกำไรแล้วนะ คือสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ 8 0 0 0 0 0คุณบอกว่าบอกทีมงานมี7 0 0 0 0 คุณ7 0 0 0 0 0นี่คุณก็แบ่งเป็นโปรดักชั่นสัก4 0 0 0 0 0โสต์สัก2 0 0 0 0 0เตรียมงานแสนหนึ่งจบสุดท้ายคุณได้กำไรแสนหนึ่งถ้าเกิดมันน้อยไป คุณก็บวกเองทีหลังคือคุณก็ตัดตอนแต่ว่าการที่คุณไปเบรกคุณไปดึงเงินอื่นออกมาเนี่ย อาจจะทำให้งานคุณเสียหายก็ได้ คุณต้องมองความเหมาะสมว่าเงินขนาดไหนทำงานได้ขนาดไหน เงินขนาดไหนทำงานได้ขนาดไหน แต่ครั้งนี้การที่เราจะรู้ว่าเงินขนาดไหนทำงานได้ขนาดไหน มันก็คือก็คือประสบการณ์ของแต่ละแต่ละคนหรือทีมงานที่ที่มีความเชี่ยวชาญ บางคนเก่งเรื่องการต่อรอง เช่นคนที่ไปติดต่อทางที่เจ้านี้ห้าหมื่นแต่คนติดต่อได้ถูกกว่าสามหมื่นคุณได้เหลืองหมื่นหรือการหรือการสั่งอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์กล้อง ช่างภาพคนนี้ใช้อุปกรณ์ได้ได้มีความแม่นยำมาก ใช้ไฟไม่กี่ดวงก็ถ่ายหนังได้ แล้วไม่เหมือนกับบางคนที่ต้องใช้ไฟทีสิบกว่าดวง20 ดวง แล้วเปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้ อันนี้คือการแมเนจเมนต์ จริง ๆ แล้วโปรดิวเซอร์ที่ดี หรือคนที่กำหนดก็มาที่ดีคือโปรดิวเซอร์นี่แหละ ต้องรู้ ต้องรู้ศักยภาพของทีมงานที่เราเลือกใช้ เราจะเลือกใครเป็นคนทำอะไร เพื่อที่เราคุมบัจเจ็ตได้ ถ้าเขามีเงินเยอะเราก็ใช้เยอะก็ไม่เป็นไรไงแต่สุดท้ายแล้วเงินเยอะเงินน้อยเราก็ต้องมีกำไร ถ้าเงินเข้ามา 10 ล้าน คุณต้องขอเหลือสักสองล้านหรือล้านหนึ่งเหลือไว้แน่กองเงินแน่เป็น เป็นเป็นต้นทุนเป็นอะไรก็ยาที่เราต้องได้ แต่อื่นๆก็ค่อยว่ากันนะเพราะมี มันมีไอเทมต่างๆว่าเราต้องจ่ายใครบ้างอ่ะคราวนี้เรามาเข้าดีเทลของของการเตรียมงาน การเตรียมงานเนี่ยนะครับพรีโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายฝ่ายพรีโปรดักชันมันก็จะมีพวกอ่ะโลเคชันแคสติ้งครับเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายหนึ่งค่าใช้จ่ายแรกคือเกิดจากตัวค่าตัวของแต่ละคนค่าใช้จ่ายตามมาคือค่ารถที่คนนี้คนนั้นไปหาที่หาทางติดต่อสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่ 3 ก็คือ การหา reference ว่าตัวอย่างของหนัง ตัวอย่างเสื้อผ้าตัวอย่างโลเคชั่นทุกอย่างมันเกิดการใช้เงินหมด อันนี้เงินตัวนี้ก็ต้องแบ่งให้ ให้เหมาะสมกันตรงนั้นคือยอดเราจะไม่พูดถึงยอดกี่ตังค์เท่าไหร่นะถึงบอกเอาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็ก็ตีไป อันนี้พอมาโปรดักชันเนี่ยโปรดักชันเนี่ยมันเยอะมากโปรดักชันมีตั้งแต่ผู้กับตากล้องโปรดิวเซอร์ผู้ช่วยกล้อง อุปกรณ์กล้อง ไฟกิ๊บลิกลงถ่ายสตูดิโอทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการโปรดักชันหมดซึ่งค่าใช้จ่ายอันเนี้ยมันก็จะเป็นไอเทมซึ่งมันจะมี มันจะมีชาร์ตบอกว่าค่าพุ่มกับเท่าไหร่ค่าโปรดิวเซอร์เท่าไหร่ค่าผู้ช่วยพุ่มกับเท่าไหร่ค่าโลเคชั่นแมนเท่าไหร่ค่าผู้ช่วยพุ่มกับผู้ช่วยกล้องเท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์กล้องค่าอาร์ตดีเลกเตอร์ค่าสไตลิสต์เมคอัพเมคอัพแอนด์แฮร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีค่าจ่ายหมดเลย ค่ากล้องค่ากิฟต์ค่าเคนงานนี้จะมีช็อตพิเศษไหม เช่น พวกสเตดี้แคมไหมหรือเป็นโดนไหมเป็นอะไรก็มีค่าจ่ายตามมาหมดอันเนี้ยเราต้องรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่ แล้วก็แบ่งให้ลงตัว การที่แบ่งให้ลงตัวได้ก็เกิดจากการที่คุณต้องมีความมีความช่ำชองในการเลือกใช้คนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน งานใหญ่ใช้คนเก่ง งานเล็กใช้คนเก่งรองลงมา งานเล็กกันนั้นจริงๆทำเอง แล้วมีเงินเหลือเยอะหรือมีเงินเหลือที่จะไม่เข้าเนื้อ อันนี้คือประเด็นของการแัดหางพวกมานนะครับอันต่อไปก็คือการโพสต์โปรดักชันโพสต์โปรดักชันคืออะไรก็คือการตัดต่อทั้งหมดแหละการตัดต่อการทำเสียง การหากาค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าแก้สีค่าเช่าห้องตัดต่อ ทุกอย่างมีค่าตัวหมดน ค่าคนตัดเท่าไหร่ ค่าคนแก้สีเท่าไหร่ค่าห้องเสียงเท่าไหร่ค่าโรยไอค่าก๊อปปี้ไลท์ของเสียงเท่าไหร่ใช่ไหมจนค่าห้องเสียงเท่าไหร่ทุกอย่างมีมีค่าใช้จ่ายหมด คุณต้องตีตามตีตามราคาที่คุณมีงบมาแต่ครั้งนี้ย คุณจะใช้ใครราคาไหน มันก็มีหลายๆที่ยงยกตัวอย่างว่า ถึงแม้คุณคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยคือคุณเอเจนซี่ คุณบอกคุณมีเงินอยู่8ปดแสนคุณจะไปจ้างเขาถ่ายหนัง คุณก็ต้องให้เฮา แต่ละเฮามาพิจิตรราคากัน ใครทำราคา 8 0 0แสนได้ คนนั้นก็ได้งานไปทำนะครับแต่แปดแสนเนี่ยเขาเอาไปทำแปดแสนเขาก็ต้องหาวิธีทำอย่างที่บอก แต่ครั้งนี้พอเขาได้แปดแสนเขาเขาเขาได้แปดแสนเขาก็ต้องหาซัพพลายเออร์ที่ใช้งานได้ในราคา เพราะว่าห้องเสียงก็มีหลายราคา กล้องก็มีหลายหลายเกรด ไฟก็มีหลายเจ้า โลเคชั่นก็มีหลายแบบ คนทำเสื้อผ้าก็มีหลายแบบ เสื้อผ้าบางอย่างเช่าเสื้อผ้าบางอย่างซื้อนะโลเคชั่นบางทีสร้างฉากหรือว่าเช่าตามบ้าน มันมีตัวแปรเยอะ อันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ อยากให้อยากให้ท่านผู้ชมมาเข้ามาสัมผัสจริง ๆ ก็จะรู้ว่าคือเราคุยกันปากเปล่าเนี่ยครูอาจจะพอใจในพื้นๆแต่ถ้าทำทำจริงๆ แล้วมันมันคือเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวมากกว่า เพราะว่าคอนเนคชันแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน คนนี้จะเก่งเรื่องการดีลกับคนนู้นคนนี้คนนั้น สถานที่อย่างนี้คนที่ติดต่อเรื่องกล้องไฟได้ถูกคนที่ต่อ คือเราไม่เรื่องการคำว่าถูกครับเราคือถูกอาจจะไม่ดี แต่คำว่าถูกในที่นี้หมายว่าถูกเพื่อให้เหมาะสมกับงานเรา ให้เหมาะให้ให้บัตเจ็ตมันมันทำให้งานเราทำมาแล้ว ไม่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน อันนี้คือ เรื่องของการก็ประมาณทั้งหมดนะครับ แบบฟอร์มในการทงประมาณเนี่ยมันมีตัวอย่างเป็นของเมืองนอกอยู่ ซึ่งไอเทมจะละเอียดมาก ผมมีแบบไทยๆอ่ะไทยๆมันจะไม่แบ่งวงดีเทลเช่น ไทยๆก็จะมีเรื่องค่าพีโปรดักชันเป็นยังไงค่าทีมโลเคชันฮันติ้งแคสติ้งดีเลคเตอร์คาเมล่าแมนอาร์ตดีเลคเตอร์ค่าครูทั้งหมดเมคอัพแฮร์สไตล์ลิสต์อุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ไฟค่าโลเคชันค่าสตูดิโอ ค่าเสื้อผ้า ค่าตัวแสดง ค่าใช้จ่ายในกองถ่าย วันถ่ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆนานา ทั้งหมด แล้วก็ค่าค่าผู้ประกาศนะครับคค่าโฆษกอ่ะ แล้วก็อาจจะมี CG ไหมตัดต่อ ค่าลิขสิทธิ์เพลง อันนี้คือแบบกว้าง ๆ แต่ถ้าแบบของเมืองนอกเขาจะมีดีเทลเป็น A B C D จนถึง O อ่ะนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่ะถ้ามองของทีมทีม A อ่ะพีโปรดักชันก็คือโลเคชั่นสเกลเป็นยังไงแคสติ้งเป็นยังไง ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเขียนซอรี่บอร์ดต่างๆพอมาทีมงาน ทีมงานโปรดักชันครูก็ Executive Producer เท่า ไหร่ Producer เท่าไหร่ Director ผู้จัดการ กองถ่าย Location Man Production Coordinator Assistant Director Production Crew Pop Master นะครับ Art Die Stylist w a r d o p DP Camera Operator Lighting Camera Equipment Crane Steadicam Screenplay Clip ครับช่างช่างเสียงหน้ากองถ่าย นะครับ แล้วก็ คอร์กราฟเฟอร์มีไหมถ้าเกิดหนังกูมีเกี่ยวกับการต้องต้องมีท่าเต้น อาจจะต้องมีคอร์กราฟเฟอร์มาช่วยคอนโทรลสอนเต้นณตอนนั้นนะครับช่างทำผมช่างแต่งหน้าต่างๆนานามันมีเยอะมากคนหลากหลายนะครับแล้วจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นไหมก็ก็จำเป็นเพื่อความที่มันจะไม่บาน แต่โดยหลักๆ แล้วถ้าอย่างถ้าเรามองอย่างอีอย่างที่อยากพูดถึงคือ ถ้าโดยโดยโดยมาตรฐานของอาชีพแล้วเนี่ยทุกอย่างควรมีการประกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานอุปกรณ์ ประกันความเสียหายนะครับรถยิ่งคุณถ่ายฉากแล้วที่มันสตันเยอะๆเนี่ยยิ่งต้องประกันไว้ก่อน เกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันมีเรื่องของประกันเรื่องประกันชีวิต มั่งประกันอุปกรณ์เสียหายมั่ง ประกันกองถ่ายที่ไม่ที่อะไรอะ่ะที่มันเสียหายระหว่างทำงานอ่ะนะครับเพื่อเพื่อความเซฟตี้ของของทีมงานแล้วก็ทุกๆฝ่าย ซึ่งจริงๆแล้วอนาคตผมว่างานเรื่องประกันนี่มันสำคัญมากขึ้นละแนวโน้มของสังคมไทยเริ่มทำงานเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทุกอย่างก็ต้องมีความ มาตรฐานมากขึ้นนะครับ สมาคมวิชาชีพก็กำลังจะเริ่มแล้ว ทุกคนที่ทำงานวงการนี้ต้องมีลายเส้นลายเส้นคุณจะได้จากอะไร คุณได้จากการไปสอบ คุณอยากเป็นตากล้อง คุณต้องไปสอบเป็นตากล้อง ทุกอย่างต้องมีลายเส้นหมด แล้วฝรั่งเขาจะจ้าง